ในการสร้างงานนำเสนอนะครับ ก่อนที่เราจะสร้างขึ้นมาเนื่องด้วย ในปัจจุบันนี้จอการแสดงผลนี้มีความหลากหลายมีขนาดหน้าจอที่แตกต่างกัน ดังนั้นเราก็ต้องมีการกำหนดขนาดของสไลด์เพื่อให้สามารถที่จะเอาไปใช้งาน ในหน้าจอได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ตัวงานของเราไม่ปิดเพี้ยนนะครับ ทีนี้เราก็มาเริ่มต้นนะครับในการกำหนดตรงขนาดของสไลด์ของเรา เริ่มต้นนะครับก็ไปคลิกที่แท็บเมนูดีไซน์ ด้านบนตรงนี้ จากนั้นมาคลิกที่สไลด์ไซส์ก็จะมี 3 ส่วนนะครับ ให้เราทำการปรับนะครับ ก็คือ อันแรกก็จะเป็นแบบ สแตนดาร์ดนะครับ4ต่อ3ออีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบ ไวด์สกรีนสิบกต่อเก้านะครับ เราสามารถที่จะเลือกได้ default ก็จะอยู่ที่ wide screen สิบต่อเก้าหรือถ้าเราต้องการปรับเพิ่มเติม เราก็สามารถที่จะคลิกเลือกตรง custom s l i d e size ตรงนี้ได้ ก็จะมีหน้าจอขึ้นมานะครับ ในส่วนของ s l i d e size ก็เราสามารถที่จะปรับตั้งค่าตรงนี้ได้ ะครับหรือจะเลือกแบบคัสซัมแล้วก็ปรับค่าต่างๆตรงนี้ ตามที่เราต้องการนะครับ ในส่วนของอตรงด้านขวาตรงนี้ก็จะเป็นการกำหนด การจัดวางของตัวสไลด์ของเรา แล้วก็ ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการ จัดวางในส่วนของโน้ตย่อหรือว่าการพิมพ์เอกสาร ประกอบคำบรรยายของเรา เราสามารถจะปรับตรงนี้ได้ ก็เลือกเป็นแบบมาตรฐานนะครับ แบบ widescreen 16ต่อ 9